หลงไหล หลงไหลหลงไหลหลงไหลตื่นตื่นเศร้าแล้วแล้ว เศร้าแล้ว ตื่นเศร้าแล้ว ตื่นเศร้าแล้วไหมลูก ตื่นทำไมหืมอยากก็ไปเป็นโรงเรียนมาเลยไหม ตื่นแล้ว ตื่นแล้วเศร้าแล้ว ตื่นตื่นตื่นเศร้าแล้ว เขาไปโรงเรียนหมดแล้วเร็วเร็วเร็วตื่นแน่เขาไปโรงเรียนหมดแล้วเฮ้ย ตื่นตื่นเศร้าแล้วเศร้าแล้ว เขาไปโรงเรียนหมดแล้ว เร็ว ตื่นขรับงเรียนหมดแล้ว แมวยังมานอนขี่เศร้าอืม Yeah. หลงไหลง่วงเหรอลูกง่วงนอนเหรอทำไมไม่ไปนอนที่นอนหนูอ่ะ นอนอะไรตรงนี้อ่ะหลงไหลหลงไหลหลงไหลหลงไหลง่วงนอนเหรอลูกหลงไหลง่วงนอนเหรอลูก ไหนไปนอนที่หนูอ่ะที่หนูไม่ใช่สัรว์นอนซ้ายนอนซ้ายไม่กวนแล้ว